ทีเข้าจนได้แล้วตัวสุดท้ายวไปดูนะโอ้โหเอาเรื้องแปดสิบนะเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงครับมา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 ยี่สิบเลยแล้วกันนะ ขออนุญาตปั่นเองก่อนนะเฮ้ยเงียบจังอ่ะ มาบ้างเนี่ยไหลด้วยไหลด้วยนั่นแหละ จับเข้าไปครับสองร้อยห้าสิบแปดนะอกเมื่อกี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ย อร์โบนะสสามิบหมุนพอนะเดยขออนุญาตเปิดออโต้นะเมื่อกี้ขออภัยนะลินพันกันไปหมดนะขออนุญาตเปิดทอนะรอบนี้นะ ไปนะท่านผู้ชมนะมาดูกันนะ ไปดูกันไปยาวๆนะ งียบจังอะไม่มีแบบโบบาโบบามาให้เราชมเลยนะ แบบเงียบๆเหงาๆยังไงไม่รู้นะโครกาไปแบบนี้นะผมพูดหลเอาเรื่องเลยนะสำหรับแบบนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ450 นะ ไปคืนทุนละหนึ่ง ใจเป็ดยี่สิบอยู่นะ ขออนุญาตย้ำไปอีกห้าสิบหมุนเลยนะรอบนี้นะ มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสรไปตรงนี้นะโอ้โหสำหรับตรงนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะสองพันสี่ร้อยนะเอาเรื่อง มาดูต่อเลยครับ โอ้โห อุ้ยอุ้ยโอ้โมาแบบแซอไปครับแบบนี้อแปดนะพี่ิปป้นเริ่มมาเลยมาดูกันว่าจะจ่ายหรือเปล่านะเราเี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้อยู่ที่คูณส1บอแล้วนะคุณเริ่มสูงเรื่อยๆครับมาเริ่มสูงเรื่อยๆครับ ามหมุนแล้วมาดูกันแล้วว่าจะจ่ายได้เปล่าโอ้สิบเก้าแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหเฮ้ยอยู่ที่โค้ดยี่สิบเอ็ดนะแต่ยังไม่มีตัวจ่ายมานะเมื่อไรจะมีตัวจ่ายจังๆมานะอุ้ยอุ้ยมัสุดท้ายแล้วดิโอ้โหมีรางวัลรวมนะสามร้อยยี่สิบแปดนะท่านผู้ชมนะอ้ยเอาเรื่องนะ มุนดูอย่งนี้ยังไงตรงนี้ยังไง อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้น่าจะป็นวัขก็ตอนี่414แล้อเรื่อง ห้าร้อยเก้าสิบสี่นะหมูเลือกมาครับเราอาเขามา เขามา อืมมาช่องแรกมาเมื่อกี้นะเป็นเรื่องนะ ถ้ารถช่องแรกมานะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดอกนี้เป็นเรื่องแล้วไงโอ้ยตรงนี้เต็มกระดานขอให้มาขอให้มาขอให้มาเข้าจนได้นะตัวสุดท้ายมาดูนี่นะ โอ้โหเอาเรื่องแบบนี้นะเอาเรื่องเอาเรื่องครับมามามาไปเลยครับ ฟรีในฟรีนะเมื่อกี้นะอุ้ยตรงนี้ไม่ไหลต่อนะ ตอนนี้อยู่ที่คบห้านะหมุนสุดท้ายไหลต่อไหมอุ้ยไหลอยู่ อุ้ย คูณ17นะตรงนี้นะ้สำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลเมกะได้816น่าเอาเรื่องสำหรับเงินรางวัลรวมนะ1,250นะเอาเรื่องไปไปกันต่อนะ ผมขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ด 50ดูหน่อยนะ nó mà lên nhỉดูดิดูนี่เด็กไก่หนักไว้เปล่านะ ันรวมนั้นหนึ่งร้อยสามสิบห้านะเริ่มนะสำหรับในเงินรางวัลก็โตนะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบนะาเลี้ยงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย โยอิคือสมบัตรงนี้เลยละมันซุปเปอร์เมกะ3,930เก้าร้อยสามสิบึ่งหมั่นผมเลิกเลยนะหนึ่งหมื่นผมเลิกเลยย่างเนีัยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ชุดใหญ่อุ้ยอุ้ยสำหรับตรงนี้เนรางวัลซุปเปอร์เมกะนะ3,690นะเอาเรื่องอุ้ยขอขอขอเศษออกหน่อยนะอ่า อือหืออือหือเดี๋ยวมันมันสั่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าฟรีในฟรีอีกโอ้ชุดใหญ่ครับไปเข้าฟรีเกมอีกโอ้โหนี่โดยจะมาหรือเปล่านะอุ้ยอุ้ยมาหลายต่อเฉย เปล่าไรเปล่าอู้ิร้อยทองสามเลอยนี่สำหรับวันนี้เป็นออยก้อนโตหนึ่งพันห้าสิบนะ เอาเรื่อง เอาเรื่องจัด หมดแล้วนะำรับเงินรางวัลรวม่งพันะโอ้งผมว่าผมพอดีกว่านะเอ้า ไปโยนทีนึงมาต่อได้ไหมนะมาดูกันเลยว่าจะจ่ายหรือเปล่านะ โอ้โหขอแบบชุดใหญ่ๆชุดหนึ่งผมนะผมเลิกแล้วผมไม่เอาแล้วเยอะสักด้วยเลยตั้งสี่หมุนหนึ่งวิ มาดอกมันจะเป็นเลิกนะดอกนี้นะเอาเยอะนะโอ้โหแปดร้อยห้าสิบห้าแล้วเมื่อกี้นะคูยี่สิบสี่ครับตอนนี้ไหลเอาไวมาเชื่อมแบบนี้